ค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีนะคะ ชั้น 6 52 นั่นเองค่ะ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีของเราเนี่ย มีสำนักงานภาควิชาที่อยู่ด้านซ้ายมือของดิฉันตรงนี้นะคะ ไว้ติดต่อประสานงานนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาค่ะ และที่พิเศษเป็นกว่านั้นนะคะ ชั้น 6 ของเราเนี่ยยังมีสถานีวิทยุนะคะด้านหลังของดิฉัน ตอนนี้นะคะจะจะสถานีวิทยุเนี่ยจะเอาไว้ใช้บันทึกเสียงนะคะ สถานีวิทยุของเรานะคะสถานี FM ที่93.25เมกะเฮิร์ตนั่นเองค่ะ ค่ะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะ นี่ค่ะก็เป็นสำหรับตึกแล้วก็ชั้น6ของเรานะคะ